ในอนาคตก็ถึงปัจจุบันนี้เราก็ทำมันมีคนให้ใช้ที่ประมาณ 500ไร่ที่วังน้ำเขียวผมก็จะทำโรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนกติกรรมไร้สารพิษหลักสูตร3เดือนโดยให้เกษตรกรหรือใครทั่วไปอยากจะเรียนรู้มาเกาะกันเป็นทีมทีมละ 3 คน เราจะมีที่ดินให้ปลูกผัก 2ไร่นะครับปลูกผัก 2ไร่แล้วร้อยกันสักสิบทีเป็นหนึ่งกลุ่มก็คือ30 คน 30 คนเองจะคุยกันทุกอาทิตย์3คนคุยกันทุกวัน หลักสูตรนี้เรียกว่าหลักสูตรเรียนฟรีมีรายได้ เพราะผัก 45 วันเก็บเกี่ยวได้ แล้วก็ใช้แบรนด์ภายใต้แบรนด์กลอหรือมาตรฐานกติกาบไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้ก็คือเราจะพัฒนาตรงนี้เมื่อทำตรงนี้ได้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะยั่งยืนแล้วก็เราก็จะร้อยเป็นเป็นเครือข่ายที่เป็นแฟร์เทรดไม่ใช่ฟรีเทรดนะครับคำว่าแฟร์เทรดเนี่ยคือการค้าที่เป็นธรรมเป็นธรรมตั้งแต่ต้นน้ำคือผู้ผลิตกลางน้ำคือนักจัดการ ปลายน้ำคือผู้บริโภคจะต้องได้รับประโยชน์ที่เกื้อกูลและอยู่กันได้ทั้ง 3 ส่วน ไม่ใช่ฟรีเทรดที่ที่ว่าใครมือใครยาวสาวได้สาวเอาเอากันได้คนหนึ่งได้เงินมากเยอะ อีกคนหนึ่งแจบอย่างนี้ไม่เอา อันนี้เราจะทำลักษณะนี้เพื่อจะได้พิสูจน์ ขาดทุนของเราคือกำไรของเราดีว่าอรอดนี่อังเกณฑ์ที่ในหลวงท่านท่านท่านตัดไว้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 ชาลีแม่นปืนก็ไม่ต่างจากเพื่อนบ้านมากนักคือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลูกมันสำปะหลัง ต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ ผลผลิตจึงไม่แน่นอน รายได้แต่ละปีไม่ถึง20,000บาท สมัยก่อนตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัวก็มาอยู่ที่นี่พศสามสิบเอ็ดเนาะก็มาทำไร่มันไร่ข้าวโพด ปีละครั้งเก็บผลผลิต พอบางปีก็พอหน้าแรงมาก็ ไปขอทำไร่ผักชีกับเขาทำผักชีทำอยู่สองสามปี ไร่ผักชีเนะี่ยตามฤดูกาลก็คือเดือนพฤษภา ต่อมาก็ถึงฤดูกาลแต่ก่อนไม่ค่อยมีน้ำมันก็ไม่ได้ทำก็ต้องไปหาเก็บข้าวโพดเลี่ยที่เขาหักเซตนะ่ะ เราก็ไปหาเก็บของเขา ข้าวโพดเลี่ยมันเลี่ยเป็นได้ได้ตอนฤดูที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตอนนั้นใช้เคมีหรือเปล่า เคมีนี่ เคมีนี่ส่วนมากแปลงนี้นะเราไม่ค่อยได้ใช้นะ เพราะว่าใช้ก็ไม่เกิน ถุงสองถุงนะ่ะ เพราะว่าเราไม่มีทุนจ้ะไม่ใช่ว่า อะไรหรอกคือไม่มีทุนเหมือนเขาเว้ยแต่ก่อนเริ่มแต่ครอบครัวเราไม่มีฐานะเนาะ ไม่ค่อยมีทุนก็มีแต่แรง แบบว่าเงินจะซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรไม่มีกับเขาใช่ ปลูกแบบธรรมชาติเลย ปลูกแบบธรรมชาติได้ก็เอาไม่ได้ก็ ก็ได้แค่นั้นแหละ มันพอได้อยู่ได้กินนะครับ ก็มันมัน ก็ มันก็ได้แต่ก่อนมันสิบไร่ได้เงินหมื่นหนึ่ง กระโพนห้าไร่อย่างมากก็ได้แค่เก้าพันราคาห้าสิบตังค์เด้ มันก็มันก็แปดสิบตังค์ไม่ถึงบาท ชีวิตเกษตรกรอย่างนาชาลี อาจจะเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ให้แก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศ ที่อยู่ในวังวนของการทำการเกษตรเพื่อขาย โดยเน้นปลูกพืชเชิงเดียว และปลูกเหมือนกันทั่วประเทศ เมื่อปริมาณผลผลิตมาก ราคาก็ตกต่ำหากใช้สารเคมีในการผลิต ยิ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เมื่อขายผลผลิตแล้วหากค่าใช้จ่าย เหลือรายได้ที่แท้จริงเพียงเล็กน้อย คนในครอบครัวจึงต้องไปรับจ้างทำงานก่อสร้างในเมือง ซึ่งเป็นวงจรอย่างนี้มายาวนาน ก็อยู่อย่างเงี้ย วงจรน้าก็จะอยู่แบบใช่ ปีหนึ่งก็ข้าวโพด มันข้าวโพดมันอยู่เงี้ยสามีก็จะไปรับจ้างก่อสร้างกับหมูลุงนี่ดิก็จะไปประมาณเก้าวันสิบวันได้เงินมาพันหนึ่ง แล้วก็จะมาทำไร่มันเจ้าของก็จะมาถากลุ่งถากรุ่นไปพอถึงหน้าฝนมาก็ไปหาหน่อมงหน่อไม้ขายไปละที่นี่ อยู่ในวัดจักนั่นประมาณจักสามสามสิบเอ็ดก็มาถึงประมาณประมาณสี่สิบพศสี่สิบประมาณสิบปี ทำอยู่นะทำแบบนั่นแหละ แล้วตอนที่ทำสิบปีน้าคิดอะไรไหมว่า มันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมหรือว่า คิดคิดว่า เออ ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ลูก เราจะได้เรียนสูงสูงไหมมองหาช่องทางไม่มีเลยว่ะ อืมทำไม ตัวเองก็อยากเรียนอยู่แล้วแต่คือในสมัยก่อนพ่อแม่โบราณเนาะพอเราออกจากบ้านแกก็กลัวเราเป็นอย่างงู้นอ่งี้ แกไม่ให้เรียน แต่เราเราอยากเรียน พอ พอมาถึงลูก อืมมองหาอนาคตไม่มี พื้นฐานทางความคิดที่พยายามหาทางออกให้กับอาชีพเกษตรกรของตนเอง ซึ่งทำการผลิตเพื่อขาย และอยู่ในวงจรของการใช้สารเคมี มุ่งไปสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน ในปี 2541 นาชาลีจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว โดยเริ่มต้นจากการอบรมศึกษาทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมักที่หาวัสดุจากท้องถิ่น ในการอบรมครั้งนั้นทำให้นาชาลีเชื่อมั่นในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนมากขึ้น แล้วตอนที่เขาอบรมเรื่องจุลินทรีย์เรื่องปุ๋ยหมักนะ คิดว่ามันจะปลูกผักได้ไหมไม่ได้คิดเลยคืออยากทำอย่างเดียว ไม่อยากไม่ได้คิดเลยว่าทำได้ไม่ได้นี่ไม่คิดเลย คือว่า คือยังไงก็อยากให้มันเกิด อยากให้มีกลุ่ม อยากให้มีอาชีพจ้ะเพราะว่าอยากอยากให้มันเกิดตรงนี้เพราะว่าเรามองเลยว่า เออเราเป็นคนไม่ชอบไปออกพื้นที่หาเงินหาทองนะ เป็นคนชอบอยู่พื้นที่ ชลีแม่นปืนนี่ถือว่าเป็นสมาชิกรุ่นแรก ตั้งแต่เตรียมการนะครับ เขาเป็นเกษตรกรทึ่งทึ่งถือว่าเป็นแม่บ้านแต่ว่าเป็นคนที่นำพ่อบ้านพูดง่ายๆนะนะเป็นลักษณะเป็นลักษณะที่ที่ที่นั่นก็เพราะว่าตะเกคนหมู่บ้านน้ำซับในส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติกันนะครับ มามาก่อนมาก่อนเฉลียวอีกเฉลียวเนี่ยเป็นคนระหมู่บ้านเฉลียวเนี่ยเขาจะอยู่ซับสายทอง นะคุณเฉลียวเนี่ยอยู่ทับสายทอง ก็ไปเผยแพร่ทางนู้นแต่ว่าทางนู้นบ้านที่ก็อยู่ทั้งเขาก็เลยหนักเข้าเขาก็เลยมาซื้อที่ที่หมู่บ้านน้ำซับเนี่ยมามาอยู่ อันนี้ก็คือคือคือคือคือเรว่าเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นสมาชิกหลักจะเป็นกรรมการเป็นอะไรกรรมสากรด้วยกันมามามามาตั้งแต่ต้นนะครับสำหรับคุณชาลีแม่นปืนกับเฉลียวเสียมกำปังเนี่ย รบป้าชาลีนี่แกก็เป็นเกษตรกรพูดเชิงเดียวมา เชิงเดียวทำข้าวโพดอย่างเดียวสมัยก่อน คือทั้งหมู่บ้านนั่นแหละปลูกแต่ข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีหนึ่งก็จะมีรายได้ครั้งหนึ่ง